เคนะครับยังโอเคอยู่นะท่านผู้ชมถือว่าโอเคอยู่ไปครับผมขอเพิ่มเบ็ดไปที่ 10 บาทบ้างครับ ไปเริ่มเลย ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่แบบว่าหัวร้อนแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะแต่เรายังมีกำไรเล่นอยู่นะตอนนี้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 วันนี้ผมเอาเงินทุนมาน้อยนะ 500 บาท ลองมาปั้นปั้นเล่นเล่นดูกันนะว่า ค่อยๆไล่เบ็ดขึ้นไปแล้วดูว่ามันจะจะได้กำไรมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกัน กันนะครับท่านผู้ชมนะ เกมนี้ก็เบ็ดต่ำสุดมันอยู่ที่บาทหนึ่งนะฮะ สูงสุด จะ 2,000 เลยนะฮะ สูงสุดกดผิด ขออนุญาตไปที่เบ็ดสามบาทก่อนนะท่านผู้ชมนะ ขอหมุน หมุนนอกไปก่อน10ดอกนะฮะท่านผู้ชม ยังไม่เปิดเทอร์โบนะฮะท่านผู้ชมนะมามาถึงก็10 มาอย่างนี้แล้ว เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะท่านผู้ชมนะ มาถึงมาถึงก็โป๊ะเลยนะ โอ้โห มาดอกแรกจริงนะฮะท่านผู้ชม ก็ล้างหน้าล้างตาไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้โหยังไง เงียบกริบนะฮะท่านผู้ชมนะ สามบาทสิบดอกได้มาดอกเดียวนะฮะ แตกมาดอกเดียว ไปขออีกสิบดอกนะฮะท่านผู้ชม ขออีกสิบดอกนะฮะ เงียบกริบนะฮะ ก็เดี๋ยวผม ผมค่อยไล่เบ็ดไปทีไปเรื่อยๆ นะฮะท่านผู้ชมนะ ค่อยๆไปนะครับวันนี้ ไม่รีบร้อนนะท่านผู้ชมนะ ก็อาจจะมีการซื้อฟีสปินด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะไปเพิ่มเบ็ดไปบ้างครับ 5 บาท 10 10ดอกนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหท่าไม่ค่อยดีแล้วนะท่านผู้ชมนะ แต่ดอกนี้ 10มานะครับ2 บาทนะฮะ ราคาน่ารักมาก เออ ประแจดอกนี้ 12 บาท แล้วยังมีล้อมาต่อปัจแจ เออ ไม่ค่อยไหลไม่ค่อยลื่นนะฮะ ท่านผู้ชมวันนี้ ดอกนี้เท่าไหร่ 28 บาทนะฮะ ท่านผู้ชมนะ ไปผมขอเพิ่มเบ็ดไปที่เจ็ดบาทบ้างเจ็ดบาทสิบดองแล้วเดี๋ยวเปิดเทอร์โบด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะ เปิดเทอร์โบดีกว่านะก็ความรวดเร็วทันใจนะบาทเจเจมาต่อ 16 บาทเข้าแล้ว แล้วคูณ3ไปดอก นี้เท่าไหร่ 50 บาทนะฮะท่านผู้ชม หมดแล้วหรือโอ้ไวเว้ยไปอีกสิบดอกนะท่านผู้ชมโอเคเอ้ย ต่อเปล่าโอ้คูณสามดอกนี้เท่าไหร่หกสิบสามบาท เค โอเคแถวสองไม่มา โห ช็อตนี้ยังไง เงียบเหงานะฮะท่านผู้ชม วันนี้แรงเงียบเหงา ประแจช็อตนี้ 20 บาท ไดีผมคิดไม่ออกเลย ไปสิบทีนะเบียดสิบบาทช็อตนี้โอ้โหวันนี้ท่าไม่ค่อยดีนะท่านผู้ชมนะท่าไม่ค่อยดีละ ดูท่าไม่พอดีถ้าผมจะโดนเอาท่านไปอีกสิบดอกนะท่านผู้ชม ตังทุนเหลือน้อยแล้วนะฮะ คูณเจ็ดช็อตนี้เท่าไหร่ห้าสิบหกบาทเลยยังได้ต่อชีวิตนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมเจ็ดสิบสองมีตัวคูณเปล่ามีนะครับโอ้คูณสองมาดอกนี้ก็สองร้อยกว่าบาท เออ กลับมาแล้วผมกลับมาแล้วนะฮะท่านผู้ชม โอเค โห ช็อตนี้คูณ9เงินรางวัลก้อนโตเท่าไหร่ครับ216 บาท เออโอเคอยู่นะครับ เริ่มมาแล้วนะท่านผู้ชมนะ เริ่มมาแล้วนะครับ ไหลนอกเอานะ ตอนนี้ ผมยังไม่เยอะนะครับ ผมขออนุญาตไหลนอกก่อนนะ ไปครับ ไปเรื่อยๆครับดอกนี้คูณ 8 เท่าไหร่ครับ โอ้โห432 ไหลนอกนะฮะ ท่านผู้ชมบวกมา 500 กว่าบาทแล้ว เริ่มมีทุนอ่ามีตัวคูณนะ ขอคอมโบไปก่อนนะฮะ ท่านผู้ชมนะ ได้ตัวคูณนะ เออ คอมโบไปเรื่อย ๆ นะฮะ คูณ9ช็อตนี้เท่าไหร่ครับ 351 บาท โอ้ยบทจะมาก็มานะฮะท่านผู้ชมนะ บทเขาจะมาเขามาเลยนะฮะไปถึงเวลาที่เราจะต้องซื้อ ซื้อ ฟรีสปินหน่อยนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้ย นี่แพงไปนะฮะไปขอเบ็ดสิบบาทก่อนนะห้าร้อย

ผมคูณสิบเข้าไปแล้วนะสิบสามแล้วนะต่อนี้ โอ้ถ้าคอมโบไหลต่อนะ น่าจะบันเทิงนะครับท่านผู้ชม วายมาอย่างนี้ก็เจคูณิบเจเข้าไปแล้วนะฮะทานผู้ชมนะขอคอมโบเฟี้ยวๆหน่อย เออ มุนยี่สิบห้า แล้วเหลือหมุนสองหมุนนะฮะท่านผู้ชมนะหมุนยี่สิบเก้า แต่ว่าเหลือดอกเดียวหมุนเดียวนะ โอ้โหกำไรที่ได้มาหดหายไปหมดนะฮะท่านผู้ชม หดหายไปหมดเลยนะครับ หัวร้อนจัดเลยนะโอ้สเก็ตเตอร์มาห้าตัวนะฮะ ไปครับลุยครับ คูณแปดแล้วนะเหลือแปดหมุน คูณไปเรื่อยๆนะฮะ แต่ไม่คอมโบให้เลยนะดอกนี้เท่าไหร่ เออ คอมโบไหลไป เคแถวสองมาไหม ไม่มา แต่ช็อตนี้คูณยี่สิบห้าก็สองร้อยห้าสิบหกเข้าไปเออ ยังเหลือหกหมุนนะครับคูณยี่สิบเจ็ดเหลือห้าหมุนนะครับ ท่านผู้ชมสิบมา ประแจแถวสาม แถวหนึ่งแถวสามปัจแจแถวหนึ่งแถวสาม แถวสาม แถวสามมางี้ก็ ยังไง โอ้โหเงินมางัลก็โตเท่าไหร่ครับช็อตนี้600บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ600ไทยแลนด์นะฮะอืมเอแถวสามมาไม่มีวายลงมาแทนนะฮะไม่เอาเรื่องแล้วฮะเริ่มมาแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวอีก3ดอกนะฮะขอคอมโบเฟี้ยวๆเลย ขอตัวแพงหน่อยนะฮะ สิบปัจจัยแถวแรกโอเคนะครับยังโอเคอยู่นะท่านผู้ชมถือว่าโอเคอยู่ไปครับผมขอเพิ่มเบ็ดไปที่10บาทบ้างครับไปเริ่มเลย ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่แบบว่าหัวร้อนแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ แต่เรายังมีกำไรเล่นอยู่นะ ตอนนี้ เออเอาตัวคูณมาคูณ15บห้าไปละ อีก7หมุนฟรีนะฮะท่านผู้ชม คูณ 18นะฮะแต่ไม่มีคอมโบ เออเบ็ด10บาทนี่ยังไงครับเนี่ย เออคิวมาแจมาแจไม่มาแต่คูณ32ช็อตนี้เท่าไหร่ครับ432นะฮะท่านผู้ชมนะตัวคูณมาดีนะครับ ตัวคูณมาดีมากเลยนะ แต่ว่ายังขาดคอมโบนะคือไม่ค่อยไหลไม่ค่อยไม่ค่อยต่อเนื่องนะดู เอารถช็อต นี้ยังไงปัจแจแถวสองมา เปล่า เสียดายนะฮะปัจแจแถวสองถ้ามา อีกก็บันเทิงอ่ะแต่ดอกนี้ปัจแจ มานะฮะ อีก320 บาท ท่านผู้ชมกองเงินมรวมหมด 1,159 บาทก็โอเคนะครับ เราซื้อมา 500แต่เดี๋ยวผมจะขอเพิ่มเบ็ดไปที่ 30นะฮะ ดอกนี้เนะี่ยดอกนี้แหละครับ ต้องถึงเวลาเพิ่มแล้วนะไปครับช็อตแรกมา3คูณ3นะฮะท่านผู้ชมตัวคูณ มาอีกแล้วนะฮะแต่ว่าไม่มีคอมโบ ยังไม่มีคอมโบนะฮะช็อตนี้ซื้อไปแพงด้วย เออถุงมือมาช็อตนี้เป็นเรื่องแล้วนะฮะท่านผู้ชม เป็นเรื่องแล้วนะครับ 61คูณ25 เป็นเงินเท่าไหร่ครับ ได้เงินเท่าไหร่ครับ 1,537นะ ได้เงินทุนคืนมาแล้วนะท่านผู้ชมนะ เออ ขอผมหน่อยนะฮะ ขอผมหน่อยนะฮะ ขอผมหน่อยนะฮะปัจแจแถวแรกแถวสอง แถวแรกแถวสามนะพูดเออ ลงมาช็อตนี้ โอ้โห เป็นเรื่องแล้วนะท่านผู้ชม เงินรางวัลก็อนโตสามหก 4 บาท 36 3,604บาทนะฮะ โอ้ยเป็นเรื่องแล้วไงครับ เป็นเรื่องแล้วไงครับสปีดวินเนอร์ผม ยังไม่เคยทำให้ผมผิดหวังนะท่านผู้ชมแล้วช็อตอีก1,053 บาทนะ เออท่านผู้ชมอยากตำเข้าไปตำได้เลยนะสปีดวินเนอร์ค่าย PG นะครับผม 10ประแจไม่มีแต่ว่า ช็อตนี้ยังไง522เฮ้ยลองรวมนะครับ6,717 บาท พอแล้วดีกว่านะฮะท่านผู้ชมนะ เออ ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะ เกมสล็อตเราเล่นได้เราก็ต้องรีบถอนนะฮะท่านผู้ชม อย่าไปจมอยู่กับเขานะ ไม่งั้นเขาเดี๋ยวเขาจะดูดหมดนะผมพูดทุกคลิปเลยนะ ก็ยังไงเล่นอย่างมีสตินะครับ เล่นอย่างมีสติ แล้วก็เล่นอย่าง แบบไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็คนอื่นนะฮะ เดือดร้อน เพราะถ้าหากท่านผู้ชมอยากให้ผมทำเกมอะไรอย่าลืม คอมเมนต์มาใต้ล่างวิดีโอนะฮะ เดี๋ยวผมเข้าไปจัดให้นะฮะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะฮะ เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะฮะ ท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับช่องนักปั่นสล็อตมือหนึ่งนะฮะครับผมเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม